Unit 9 Devices for the Disabled หน่วยที่ 9 อุปกรณ์สำหรับคนพิการ Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้ To understand what sort of input output devices disabled people can use เพื่อทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ Input Output ประเภทต่างๆ ที่คนพิการสามารถใช้งานได้ จุดประสงค์ข้อที่ 2 to talk and write about how computers can be adapted for blind deaf and monitor in p r i n e users พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์ สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับผู้ใช้ที่ตาบอด ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการเฝ้าดูได้ เนื้อหางต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก หรือ Accessive Technology ดูคำในช่องว่างและใช้ภาพเหล่านี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ทัชสกรีน หน้าจอสัมผัส voice recognition system ระบบจดจำเสียง หรือ adapted keyboard เป็นแป้นพิมพ์รุ่นใหม่หรือคีย์บอร์ดแบบใหม่ ที่เรียกว่า adaptive keyboard โดยปุ่มแถวด้านบนสุด F1 ถึง F12 ถูกเปลี่ยนจากปุ่มจริงเป็นปุ่มสัมผัสที่มีไฟ LED ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ระหว่างการทำหน้าที่เป็นปุ่ม F1 to F12 และปุ่มควบคุมต่างๆ เช่น ปรับเสียง ปรับความสว่าง ดูวิดีโอได้จาก YouTube เป็นต้น นื้อหาต่อไปนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ Computers for the Disabled อ่านข้อความและค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ Read the text and find the following f i r s t the laws w i l l ensure equal opportunities for people with Disabilities in Thailand กฎหมายที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับคนพิการในประเทศไทย The systems which Thai on the screen what is being said in meetings ระบบที่พิมพ์บนหน้าจอสิ่งที่ถูกกล่าวในการประชุม The type of software which reads printed material recognizes the text and then send it to the PC ชนิดของซอฟต์แวร์ที่อ่านเนื้อหาที่พิมพ์ตระหนักถึงข้อความแล้วส่งไปยังเครื่อง PC The system which is activated by the user's eye movement ระบบที่ใช้งานโดยการเคลื่อนไหวของดวงตาของผู้ใช้ งานทางด้านภาษา นามวลี noun phrase noun phrase เป็นวลีที่อยู่หน้าคำนาม คำนามนี้สามารถมาพร้อมกับตัวเปลี่ยนรูป หรือส่วนขยายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำนามนี้ ตัวเปลี่ยนรูป speech เสียงพูด ที่ใช้ร่วมกันได้ compatible คำนาม recognition จดจำ computer นามวลีสามารถทำงานเป็นกรรม หรือประธานของคำกริยา นอกจากนี้ ยังสามารถมีช่วงของตัวเปลี่ยนรูปหรือส่วนขยายได้ ดังต่อไปนี้ คำคุณศัพท์ I have a portable computer a computer which is portable ฉันมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์แบบที่พกพาได้ now คำนาม I need to buy a color scanner a scanner w i t h uses color ฉันต้องการซื้อเครื่องสแกนสี เครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้สี ดูที่ช่อง ต่อไปนี้ แล้วกำหนดนามวลี 1-4 ตัวตัดสินใจเลือกชนิดของตัว modifier หรือว่าตัวช่วยเหลือ a กับ b disable worker คนพิการ pointing devices อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง adapted keyboard คีย์บอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ Rehabilitation Engineer วิศวกรฟื้นฟูสมรรถภาพ Adjective Noun ช่วยอธิบาย นามวลีดังนี้ ตัวอย่างเช่น disable worker a worker who is disabled เป็นต้น conclusion บทสรุป unit 9 หน่วยที่ 9 devices for the disable อุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้เรียนสามารถระบุชนิดของอุปกรณ์ input output ที่ผู้พิการสามารถใช้งานได้ ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์ สามารถปรับให้เหมาะสมกับคนตาบอด ผู้บกพร่องทางการได้ยิน